Thank you love. เสียงจากผมขอเลยผมจะที่ขอมาด้าข้าผมขอด้วยซ้ำผู้ชายผู้ชายเจอแล้วแบบนี้ทำไมเนี่ยอยากจะได้สักเดือกันว่า

ไปก็จะเป็นรอบรอบนี้รอบที่จะขึ้นต่อไปนะก็เดี๋ยวจะเป็นรอบพิเศษนะมีรอบพิเศษแล้ว ใช่ไหมครับผมครับ ใช่ใช่เมื่อกี้ครับผมครับผมเมื่อกี้นะน้องโจ้นะน้องโจ้มามาแจ้งไว้